แล้วจะหกร้อยนะเปิดนี้สวยฮะ แถวไกลด้วยเอ้า ถึงไหมบาไกลไม่ถึงนะโอ้โหห่างไกลความเจริญเหลือเกินไม่ถึง อ่ะคอมโบนี้สวยฮะเก้ารอยหาสิบห้ายาวไปอือหืออ่ะไป อือหือขอญาตดันเลยนะท่านผู้ชมอ่ะอย่าว่างเงี้ยนี้ผมขอไปเบ็ดร้อยนะ มาแล้วครับผมท่านผู้ชม สักทีครับผมสักทีขอสักทีเถอะมานะขึ้นเบ็ดร้อยนะ ถือว่าไม่เวอร์นะ แต่ขนาดนี้นะครับขึ้นเบ็ดร้อยนะอย่าลืมีต้นขึ้นเบ็ดร้อยแล้วนะมาโอ้โหแปดพันนะทุกท่านมาแปดพันหนึ่งร้อยคอมโบนี้สวยจ้าไป ผมก็ยัดกดมือนะ เพราะว่าอ้าวมาเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมมากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมมีต้นสเตตฝัดมาแล้วจ้ะนะเหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องกล่าวทักทายกล่าวสวัสดีกันก่อนนะครับ เป็นทุกครั้งเลยทุกรอบนะจ๊ะ นะเอออ่ะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยววันนี้ผมมาที่ เออเกมนางงิ้วแล้วกัน วันนี้ไม่ได้มาเล่นนานแล้วก็ไม่มีใครขอเลยนะเกมนี้พูดทำไมนะครับ เกมนางงิ้วฮะ หรือว่า The Opera Dynasty ฮะ เป็นอีกหนึ่งเกมที่ต้องบอกว่าอะไรอะ่ะผมรู้จักเกมนี้ไม่ใช่สิ ผมมาเล่นเกมนี้เพราะว่าตอนไลฟ์สดเพื่อนๆขอมาฮะเกมนี้ ผมก็งงว่าไอเกมนางงิ้วเกมไหนวะ นะครับก็ไปเลื่อนๆดู นะ เพราะว่าเพื่อน ๆ บอกมาว่าแค่เกมนางยูนะไม่ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษเนาะผมก็หาเอ๊ะเกมนี้หรือเปล่าเกมนี้หรือเปล่า เพราะว่าไอ้ตัวรูปหน้าเกมอ่ะมันเป็นรูปแบบนะเหมือนนางยูจริงๆนะครับก็ปรากฏว่าเออ ใช่นะเล่นก็แตกดีระดับหนึ่งนะครับผมนาน ๆ ทีก็จะมีบิ๊กแจ็คพอตมาสักหนึ่งรอบอ่ะวันนี้เป็นโอกาสอันดีท่านผู้ชมฮะผมเหลือติมชีอยู่ 1,200นะครับโดยประมาณก็ ถือว่าเอาใจเพื่อนสายทุนน้อยด้วยละกันนะครับอาเบ็ดยี่สิบก่อนแล้วกันเบาๆนะเออเดี๋ยวล้างหน้ากระดานไปสี่ห้าหมุนเดี๋ยวว่ากันขอเทอร์โบเลยนะฮะท่านชมฮะ เดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้มันจะออกรางวัลดีไหมนะอันนี้ ยังบอกไม่ได้หรอกดีไม่ดีอะนะลูกเกมก็ยังเห็นไม่ชัดนะ แปลงล่างไหมไม่มี ถือว่าแจกนะแจกทุกไม้ฮะ ได้มากได้น้อยแค่นั้นเอง ถ้าจะทุกไม้เลยอะนะ สิบไม้อะผมให้แจกแน่นอนแปดไม้ไปรู้นะเอ้าคอมโบนี้สวยนะ อือเอามาห้าสิบสี่ฮะ เอาอย่างนี้นะท่านผู้ชมผมจะเล่นไล่เบ็ดนะ เพราะว่าทุนน้อยฮะนะครับถ้าเบ็ดสูง เอ้ย ไม่ใช่ไม่ใช่ ถ้าเกิดว่าเครดิตผมสูงขึ้นนะหมายถึงว่าได้กำไรเพิ่มมากกว่านี้ผมก็จะไล่เบ็ด นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าวิธีไล่เบียดของเฮยต้นเป็นยังไงนะครับอ่ะมาขออนุญาตนะครับไปทีละสิบนะ เพราะว่าตั้งใจจะเล่นไล่เบียดอยู่แล้วนะ ดูดีจะบวกขึ้นมาเท่าไหร่นะครับ อืมอ่ะ ไปเรื่อยๆฮะ เอาสะบัดธงจ้าธงแดงมาหนึ่ง อืมตุ่นยูผู้ชายรองเท้ามาสวยแปลงร่างวายหน้าขาวเต็มแถวมาดอกนี้สวยจริงฮะ 360 โอ้โห หน้าขาวนะเตรียมแปลงร่างแล้วนะ ค่าแถว 2 ไปดูตัวเดียวฮะท่านผู้ชมฮะไม่งั้นเนี่ยบานแน่นอนบานแต่ไทยแน่นอนเนี่ยอาจจะมีถึงแตกพันนะอ่ะไม่เป็นไรฮะไปเรื่อยๆเอาถ้าเกิดว่านะไอ้จำนวนตรงเนี้ยนะท่านผู้ชมเนี่ยคดีหรือตรงนี้ถึงสัก 3,000 ผมก็จะขยับเบ็ดนะ ไล่ขึ้นไปครับเพราะว่ามีโอกาสได้มากกว่า หมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามันแตกรางวัลน่ะมันคุ้มกว่าฮะนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารางวัลเนี่ย มันจะคูณกับจำนวนเบ็ดเนี่ย ในการลงเล่นในแต่ละไม้ของเราอะนะครับ เบ็ดเยอะแตกเยอะแน่นอนแล้วก็ความเสี่ยงก็เยอะด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จัดการหน้าตักของตัวเองให้ดีแล้วกันนะครับ จัดการความเสี่ยงดูเอานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบอกไว้ก่อนแล้วกันนะทุกครั้งทุกคลิปเลยนะครับ ว่าเฮต้นไม่ได้แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับ ให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงก็พอนะ คิดว่าไอ้ต้นมาทำคอนเทนต์สนุกสนุกให้ดู โอ้โห ดอกนี้สวยจริงนะสามร้อยหกสิบนะ เปิดนี้ไป โอ้โหสเก็ตเตอร์มาสองตัวมีแววจะเข้าไหมเนี่ย นะครับว่ามาดูกันห้าร้อยสามสิบสองนะคอมโบนี้สวยนะ ไปเรื่อยๆ ฮะท่านชมบอกเฮียไปเร็วๆเลยนะไหมได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้นะ โอ้โห พวกคุณนี่สายแว้นสายเดือนจริงเอ้าสเก็ตเตอร์มาไหมจ๊ะนะตัวเดียวนะ ไม่เข้านะโอ้โหตัวเแถวสองน่าเสียดายมะตลับแป้งสีแดงนะที่แรกผมมองเป็นถ้วยกับตะเกียบแต่ไม่ใช่นะท่านผู้ชมฮะมันเป็นตลับแป้งตลับแต่งหน้านะขออนุญาตฮะหยุดเลยแล้วก็เดี๋ยวผมดันเลยนะ ขออนุญาตไปที่เบ็ดห้าสิบเลยท่านผู้ชมฮะนะด่วนไปดูดิแน่จริงเนี่ย เอาจริงนะท่านผู้ชมฮะเบ็ดห้าสิบมีโอกาสแตกหมื่นนะ แต่ต้องออกแบบตัวแพงจริง ๆ แล้วก็เต็มบาร์จริงๆอะนะหมายถึงว่าออกแถวเต็มจริงๆฮะแล้วก็ออกตัวแพงนานๆผมจะเจอทีนะเบ็ดห้าสิบแล้วแตกหมื่นเนี่ยนะครับนานๆนานเลยแหละนะ ล่าสุดนี้ผมไปเล่นเกมอะไรวะมีนะมีนะท่านผู้ชมครับแบบนี้เลย เล่นเบ็ดห้าสิบแล้วแตกหมื่นฮะแต่ก็ต้องรอจังหวะมันเข้าจริงๆด้วยนะแต่ว่าฟุกไม่ก็พูดได้ไม่เต็มปากท่านผู้ชมฮะเหมือนเราเล่นถูกจังหวะที่มันแจกพอดีอะนะครับ โอ้โห สเก็ตเตอร์ก็ออกดีนะ แต่ว่ายังไม่ได้เข้าสักครั้งเลยนะ ไม่เข้าจริงๆก็ซื้อจบแค่นั้นแหละท่านผู้ชมนะครับ ยังไงจ๊ะอ้าวสบัดธง ธงแดงนะ มาหนึ่งรอบ เตรียมตัว เออ แจกมา 250เตรียมครับผมแปลงร่างวายแถว3หน้าเขียวเข้าแน่นอนอยู่แล้ว เอาเรื่องเบื้องเตกไม่มีตัวคูณนะตัวนี้นะลุ้นกับตัวสัญลักษณ์ซิมโบในตัวเกมอย่างเดียวเลยฮะว่า มันจะได้เยอะได้น้อยนะครับ บางเกมเนี่ยมีคูณขึ้นตามคอมโบในแต่ละรอบนะ แต่เกมนี้ไม่มีนะ เกมนี้จะแจกฟรีสปินฟรีนะครับ ปัดธงฟ้าปัดธงแดงนะครับปัดธงฟ้าก็เตรียมแปลงร่างเป็นวายปัดธงแดงก็ ตัวแพงออกประมาณนี้ฮะท่านผู้ชมฮะทั้งสามแปลงร่างวายเอได้ไหมแถวเล็กเอาเรื่องเบื้องเตกมาแล้วจะหกร้อยนะเปิดนี้สวยฮะ แถวไกลด้วย เอาถึงไหมบาไกลไม่ถึงนะโอ้โหห่างไกลความเจริญเหลือเกินไม่ถึงอ่ะคอมโบนี้สวยฮะเก้ารอยหาสิบห้ายาวไป อือหืออ่ะไป อือหือขอญาตดันเลยนะท่านผู้ชมอ่ะ อย่าว่างเงี้ยนี้ผมขอไปเบ็ดร้อยนะ มาแล้วครับผมท่านผู้ชม สักทีครับผมสักทีขอสักทีเถอะมานะ ขึ้นเบ็ดร้อยนะ ถือว่าไม่เวอร์นะ แต่ขนาดเนี้ยนะครับ ขึ้นเบ็ดร้อยนะอย่าลืมเีต้นขึ้นเบ็ดร้อยแล้วนะ มา โอ้โหแปดพันนะทุกท่านมาแปดพันหนึ่งร้อยคอมโบนี้สวยจ้า ไปผมก็ยัดกดมือนะ เพราะว่าเดี๋ยวบวกอีกสักพักหนึ่งผมหยุดแน่นอน นะครับไม่ออโต้นะ มาสวยฮะ แถวเต็มแต่ว่าตัวคูณมันน้อยร้อยหกสิบนะ ชักจะเริ่ม ดุดดูดนิดหนึ่งฮะแต่ก็ยังดีนะ ยังไม่ขาดทุนนะ เราอยู่โซนกำไรแล้วแถวสามแปลงร่าว็นวายมีตัวต่อมาอีกเจ็ดร้อยแปดสิบจ้ะแม่ โอ้โหเอแถวสามไม่มีมาเตรียมรอขึ้นบาเต็มแล้วอะเออ แปลงร่างเจได้ไหมขอเจได้ไหมแถวแรกอะเออมาต้องอย่างนี้ ดอกนี้หนักชัวโบบาโอ้ย ไม่หนักเท่าไหร่อะพันสี่นะ โดนตัวถูกนะ ไม่โดนตัวแพง เอายังดีเรารองเท้าแถวสามไม่มีด้วยอะมาอีกสองพันนะท่านผู้ชมฮะอ่ะผมถือว่าผมพอใจกับกำไรตรงนี้แล้วนะท่านผู้ชมครับผมไม่ไปต่อนะ ขออนุญาตไม่ไปต่อนะครับผมแต่ท่านผู้ชมผมอาจจะยังไม่ถอนนะเดี๋ยวผมจะลุยต่อแต่ขอพักรอบก่อนแล้วกันนะครับ อาจจะนะมีการซื้อฟิลิปปินส์ให้ดูแหละ ในรอบต่อไปเนาะนะ โอเคเดี๋ยวผมพักไว้แค่นี้แหละนะครับผมผมผมขออนุญาตเข้าน้ำเข้าห้องท่าสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวมาเจอกันนะแป๊บเดียวก็ผมท่านชมฮะ